จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสาระนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอื่นนะครับปกติผมจะถ่ายในเครื่องพ่อ แต่พ่อผมนะครับไปอยู่ห้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนวิวนะการถ่ายมานะครับอ่าซึ่ง วันนี้พวกเราจะมาพูดถึง5อันดับ ันเลยครับ อันดับ 5 นะครับ พื้นผิว ของดวงอาทิตย์มีความร้อน เรื่อยๆจนกว่า จนกว่าพลังงานจะหมดสิ้น แล้วเมื่อพลังงานหมดสิ้นก็จะคุกยุบตัวลงกลายเป็นดาวแค่ขาวซึ่งการยุบตัวลงนี้เรียกว่าซูเปอร์โนวา 423 กิโลเมตรนะ ผมบอกไปอย่างเมื่อกี้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์